เฮ้ยมาแล้วเห็นมายังเฮ้ยเบลโอมเลยเนี่ยภูเขาอ่ะเอ้ยเห็นไหมเป็นหมอกอะตบตบเป็ดเนี่ยเย้เยเยยโคตรแหลกเลยดูดิตกมากเลยอะเซฟกางแต่ว่าของฟรีไงมีหมอกด้วยอะเป็นหมอกเองมีหมอกหะไม่มีเป็นสีขาวๆอ่ะก้อนเมฆอยอยู่บนก้อนเมฆเหรอเนี่ยเออเองดูดิ ไม่ได้โอ้โหแหลกจังวะ เอ็งเลือกสายอะไรตกลง วอริเออร์ไงอย่าป่า เมฆบังหน้าเนี่ยฮะไปแต่แล้วห้าโลเไกไอ Info ทำยังไงให้เสร็จได้วะเควสมันอะเนี้แหลมันจะให้กดติ๊กถูกเว้ยว่ามันเจใจแล้วเล่นเหมือนโอ้เฮ้ยวะเล็นเหรอทุกเลย เฮ้ยแล้วทำไมมันเฟิดนไม่สำเร็จวะไอเนี่ย อะไรกล่องก็ไม่ใช่กล่องนะเห็นก็เป็นไมโอปะวะนี่อ่ะนี่อ่ะเห็นไหมผมเนี่ยขุดเลยไปจุดสปาด้วยฟอมที่หลังก็ได้เว้ยคนเวียนแมนนิ่งไงอย่าอันนี้ยังกดสร้างบ้านได้เลยจะสร้างตรงไหนสร้างสร้างบ้าน หาที่ดีไว้ครับภูเขาเองว่ากิวบูกอะยงเลือกอะไรเลือกคานเลยเป็นแอสซัสซินอยู่อะสเกลด้วยมบอลิตี่เว้ยแอสซัสซินเขา เลือกสเกลอะเลือกไปไอ้นี่เหมือนเดิมอะไม่ให้เลือกที่หลังได้ ใช้เลเวลเราเว้ยจะบอกว่าเลเวลจากไหนวะตอเลเหรอ หาเตียงไม่ได้เลยหาเหล็กดีกว่า ไปไปหาเหล็กตุ้มตัวตัวอะไรวะ ไม่มีไม่มี ไม่ได้ลงออปติฟายหาเหล็กก่อนว่าแต่ผมแก่เซิร์ฟกระตุกเดี๋ยวปะตุกสิวะเซิร์ฟฟรีอ่ะอุ้ยพ่นไฟไอ้ห่ามันพ่นไฟโอ้แรงอ่ะไอ้อยู่ไหนะกดหินอยู่ นโดนไฟใส่เนี่ยอืมโอ้ surprise motherfucker ไหวกาดกันมันแรงเว้ย ตี เดี๋ยวครึ่งหลอดเลยไอ้คนป่าเว้ยนี่ดาบนี่ด้วเลยหนึ่งดีคพณ่งมาเก็บศพ คิดจะโกเพื่อตายหาแล้ว เอาอย่านะ ตรงนี้เจอตะเจียนแล้วตะเจียนใหญ่ด้วย ถ้ำไม่ใช่หรอวะระวังเว้ยเออดูดิโอ้โหาหมดได้แล้วเหรอ โอ้โห จะลงยังไงกระโดดไปเลย ไม่โวย มีไม้รับอยู่ อะไรวะไม้รับอยู่มีฟลักทองรับอยู่ป้ายนี่ลงพ่นไฟใส่หน้าเว้ย เปลืองดาบไปหา ตีชาร์จดีว่ยังไม่เจอเหล็กจริงดิ ทำตามเฟวสด้วย เนี่ยเหล็กอ่ะ ต้องหาเหล็กเว้ยก็แต่ตามเฟวสก็คือหาเหล็ก ลูมิเนเตอร์ เจอลูมิเนเตอร์เว้ย โอ้โหอไอตัวผ้าลงตาว่าัวนึกว่าตัวอะไร็นลูมิเนเตอร์ไงก็บเฮ้ยบอย ที่ตายแล้วอะไรโผล่เทมเด้อไอ TPA ได้วะชื่อเรากดแฮปบโอ้กดคลิกได้เลยวะได้ปะ แยกอันหนึงหาย งั้นของก็หายหมดเลยจริงวะเอกก็มีกุญแจนี่ ไม่มี นี่ไงถูกได้เว้ยแต่แล้วจบเเลยตกใจหมดทุาของหาย นี่เอ้ยตัวแล้ววะอุ้ย โอ้ หาได้เพชรเอ้ยใจหมาเพื่อสกุลไฟภาษาหาเลยวะ ตบคือคิดเกยอะไรวะ เป็นปลาดูสิเอ้ยโอ้ยล่วงอาโอ้เมดคิดเอาเปล่า เนี่ย เอาไป ย o u are the l u n a t พูดภาษาอะไร มันได้ยิงไหมเหรอใช่อ่ะ เอามาดิ มาดิ มาดิ เออยิเยอาอย่างเงี้ยเฮ้ยขวาฟ้าโยตุ่มทุกนายเียตุ่มจ่ายไปแล้วเฮ้ยใช้ไปแล้วใช้ใครวะ โอ้แต่ว่าตอยตายอยู่ป่าเฮ้ย ไม่ได้อ่ะทำไมวะเล่นแล้วเนี่ย เฮ้ยสเกเลตันเว้ยเฮ้ย ใจเย็นอยู่วะแทงให้แทงให้เล็งเองอ่ะหมางับอยู่วะดอกทองตุ้มตุ้มกับมันนี่ ไมโอกกมาแล้ว เจอไมโอกแล้วเฮ้ยเจอยายมุม ถูกไปดิ ชิบอ้าว ชิบหายแล้วอะไร เกิดปืนพ่นไฟ ว่าอย่างไรวะ ดูเข้าบ้านอยู่เป็นทีมเข้ามา ตาย กินอาหารสิวะ นี่มีหมูดำด้วยดูหมูดำหมูดำไปบ้าไอ้หมูหมูติดโรคไอ้ห่าหมูเป็นโควิดด้วยตายมีวิญญาณหมูด้วยเว้ยเราอยากที่ทำเลดีๆกว่านี้มึงนี้น่าจะฆ่าแกะมาก่อนมีไหมอ่ะไม่เหมือนมีคนแกะเลย หาถ้ำที่ที่ใหม่อ่ะไม่ใช่ที่เนี่ยทำเลไม่ดีเลยวะเฮ้ยเจอบ้านไม่มดจะกดรัวทำไมสามพันไงฮะกดกระโดดทีเลยโอ้ของเต็มเลยเว้ยซัมเบอร์เนอร์เพเดตอมไหนเฮ้ยมีกล่องอ่ะเฮ้ยมีกล่องด้วยของเต็มเลยฮะโอ้ยฮะของเต็มไว้เนี่ยเฮ้ยหมาหมาใครเนี่ยหมาเองร้องอ่ะ เดินออกมาดิมาจนเดินออกมาเร็วเดินไปเกไม่มาวับโอ้โหฮ่ามากินขนมปังเนื้อหมูดีวะเนื้อซอมบี้เลยเอาไปกินไปเนื้อเป็ดดีกว่าไปเอามากินเนื้อหมูอะเฮ้ยเลย อะไรเนี่ย เฮ้ยหมดหวานตายหายกเนี่ยเฮ้ย หมาใครเนี่ย โอ้โหาย บ้านอาถรรพ์เนี่ยฮะเข้าลงมาจมน้ำกินไปดิ กิน กินดีวะ เนื้อเน่าเพิ่งมากไอพีเนตี้ไปเออรฮะไปแจ็คอะไปแจ็คแบบอีพีเนตี้ไม่เอามาวะ ของมันเต็มคาเซ่ละค่อยกลับมาเอาเซตโฮมไม่ได้ยังต้องหาแกะแล้วแหละไปดาวดำเลยไฟดาวดำอย่าเรียกว่าป่าดาวเลยพีเอมาเลยเฮ้ยเจอแกะแล้ว เอ้ยเจอสเลนเดอร์แมนฮะสเลนเดอร์แมนเอเดอร์แมนเซสเลนเดอร์แมนผิดตัวตัวดีกว่าอยู่ไหนอ๋ออยู่นี้ว่าโถว่าอะไร เล่นอะไรนี่นี่เอียรอตอนนี้ขาดไอเนี่ยหนังอ่ะ ไม่มีกระเป๋าขายอ่ะนี่ เอาเนื้อไอ้นี่เนื้อเผาเอาไปเผาหนังได้เลยเฮ้ยเจอวัวซอมบี้ถือวะเอาเฮ้ยโอ้โหเพชรอีกอะเฮ้ยอะไรแดงๆวะฝนเลือดอะอะไรอะคืออะไรเดี๋ยวข้าเก็บเนื้อหาเหล็กให้ได้ ขุดถ้ำเลยวะเหล็กเต็มเลย ใช่เจอเหล็กแล้ว เออ ได้ยี่สิบเหรียญอะไรวะ ใช้เกาะเหล็กอีก เอาไม่นี้ก่อนที่คุณเหล็กก่อนแจ็คโอรันเชอร์ว่าตัวฟักหาทองอีกอันหนึ่งอ่ะ หาคาร์บอนออ ขุดดินี่ออกมาแล้วนี่เป็นอย่างนี้ เอาไปเผาได้เหล็กเหมือนกันเว้ยขุดมห้หมด โอ้ยเนาะเออเผาก็ได้เหล็กขึ้นว่ะไม่มีเหล็กด้วยโอ้โห เยอะเนี่ยเฮ้ยมีมอสสวรรค์ด้วยมอสสวรรค์ในตำนานน่ะจำได้ป่ะไม่มีท้ำแล้วเจอท้ำต่อแล้วเออเองเอาทองไหมให้เสร็จเควสโยนเพชรมาเควสต่อไปมันเป็นเพชร มีแต่หิมะเนี่ย เฮ้ยขาเอาค้างวะ ไม่ได้กดคลิกอะไรไม่ได้อ่าเกิดอะไรขึ้นห้คลิกตีวางอะไรไม่ได้เลยติดสถานะโฟเซน ครับถังเนี่ยเอ้าเปิดครับติ้งแพดไม่ได้ด้วยอ่าคลิกอะไรไม่ได้เลย สถานะหายเขียวเลยว่าครับถังมาดิแล้วก็ไปดูดนมวัวมาเอานมรุ่นไหนดิวัวแบบที่เราไอ้นี่เลยอ้ยไม่ได้โว้ยเข้ามาบนน้ำเนี่ยไม่เอาโว้ยว่ายน้ำเลยว่ะว่ายน้ำเร็วด้วยว่ายน้ำเลยเฮ้ยเจออะไรด้วยตรงนู้นอ่ะเนี่ยฟอร์เซนยังไม่หายอ่ะไอ้หอคอยฟอร์มดด้วยแถวนี้ จมน้ำมันไม่สวยเลยเอ้ย มีคนต้อนรับด้วยเว้ยอะไรวะอยู่ไม่อยู่แล้วอยู่ไม่อยู่แล้ว คลิกไม่ได้เนี่ยอ่าแข็ง แข็งเนี่ย ต่อหน้ามันทำไมต้องเอาไว้จะแก้โฟเซ่นยังไงอยากกินอาหารก็ไม่ได้ อะไรวะไม่มีสอนด้วยวะจะแก้โฟเซ่นยังไงออกเข้าใหม่ไงจริงดิ อ้าวเอ้ยมีคนหัวเราะอ่ะรออะไรวะ ไม่เอสองข้างในมีเสียงหัวเราะอะเย้หายแล้ว หายโฟเซนแล้วเซย้เอา้ยเฮ้ข้างในมีเสียคนหัวเราะเว้ยเปลี่ยนมุมก่อนเฮ้ยน่ากลัวว่ะอะไรวะเสียงผู้หญิงหัวเราะก็บอกแล้วเฮ้ยนี่นี่มีสวิตซ์สับอยู่นี่มีอยู่ทางลงมันน่ากลัว่นลงนะย่อเฮ้ยเดี๋ยว อะไรกันขอเต็มพร้อมอ่ะเอ็งลงไปก่อนเลยจัดการ เออเห็นอะไรด้วยเดี๋ยววางบล็อกเมดูซ่าโอ้ไม่วะมูสินเดียร์น o p อ่านี่ ไม่ฮะกอบพังเลย เอ็งกลายเป็นหินแล้ว เฮ้ย เจอเลสโตแล้ว มันเป็นวงจรเลยเว้ย เลสดตัวโมาเลยขุดแม่งเลยข้ารู้แล้วว่าจะเอาไงกับมันเราจะขุดไปตีขามันด้วยเอ้าเมรูซ่าหาย ไม่อยู่แล้วอ่ะหายแล้วสร้างกล่องเถอะ เก็บของอ่ะจะไปยังวะผมมีเมดูซ่าเว้ยขุดนม่งเฮ้ยมันแปลกอะเว้ยอยู่ดีมันก็หายไป เนี่ยมันออกไม่ได้เว้ยยูนี่ก่อนอมบี้ หัวเองอะเปิ่มเวนั่นอะไร โอ้โหโอ้โหไอ้ฮะ ขึ้นเดี๋ยวอะรออะไร อันนี้มีซอมบี้เอ้ยมันอยู่ตรงนี้ อยู่หลังเสานี่มันจะได้แต่ว่าข้าวมัน อยากรู้เหมือนไหมน่าจะรูทกล่องรูทเฮ้ยมาตรงนี้มาตรงนี้ เฮ้ยเฮ้ยมาแล้วโอ้โห จะเป็นเลย เฮ้ยหูมันส่งเสียงขายกุญแจขายเลยขายเลยเฮ้ยต้องเอาชนะมาได้ได้เว้ย โอ้โห อยู่ใต้นี้ไอีขังวัน ขังวันขังวันขังวันขังวันยี่เลวตาตัวตเนี่ยมันทำมอนเตอร์ให้เป็นหินมาเลยอะคิปเปอร์ก็เป็นหิน เอ็มอยู่ไหนนี่ยเออในนี้แหละไอเดียแหละโอเคเฮ้ยไม่จะแห่เลยเราทำไมวะก็เห็นเดินไงวันนี้จ้าอย่ามองหน้ามันแค่ไหนก็พอในนี้เจอนี่นี่โลเนขั้นดีมากเลยเห็นหางมันด้วยตบหางมันอยู่แงเ้ยหวานีินี่ตรงนี้โลเคชั่นดีเว้ยนูบเอาเดี๋ยวเลย จะไปเลย จะไปเลย เอาโดนยนี่เหรอนี่แะนี่อ่ะนี่จะไปเละยจะไปเลยไวาไวาไวาไวยกะโหเลือดอย่างเยอะเลือดร้อยสามเลือดเท่าไหร่วะยี่เสียงเหลือแกอ่ะตายแล้ว ไม่ใช่มีเซอร์ไพรส์เป็นสปักเกอร์ใส่เอาไว้ดบเลยมา มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลย ไหวะกอก้อนเฮดโหรีเจนเนอรี่เวปอนเลยฮะดูดิอาวุธเต็มนาเลยอะเฮ้ยยัอยากตายกอ่ะเงียบผมมันได้วะเฮ้ยโง่เงียบกิบเฮ้ย ก็ไม่มีอะไรก็เลยลงเองดิ เฮ้ย โอ้โหหายไปแล้ว เดี๋ยวหาใหม่ก็ได้วะอ่ะแล้วไหมไม่ค่ามันเทรดของ นี่ไงสเปบุ๊กขายของ อีคาถาเนี่ยอุ้ยยูวิวสี่เจ็ดอ้าว นี่อ่ะนี่อ่ะนะเอ็งไปเป็นศัตรูของมันทำไมเนี่ยบิซัมมอนเลยโคตรเลวเลยฮะดูไปอีกปนปนปนนี่ไม่หมดดูไม่หมดบ้านเลย เฮ้ยแล้วกล่องในดันเจียนเราอะลืมของไงฮะเอ็นมีอะไรยังมียายัง มีแล้วมีแล้วอย่าง ครับ ได้คนแก่ถ้าไม่พอ เย่